ส่งลูกไปเรียนภาเพื่อนหนังสือความหวังพ่อแม่อยู่ไกลไกลจบปวสต้องยอมไปปรญญาพอแม่จะรักหาส่งมาไว้กันเลยตัดสใจบรียนต่อ อยู่น้ำตาน้ำยาพอแม่ก็ไปหาส่งลูกไป tôm lúa bay đi